างจังหวัดแล้วก็คางเขตนะคะ ซึ่งนะคะในช่วงถัดมาเนี่ยนะคะ ก็จะมีหนังสือเวียนที่ยังเหลืออยู่อีก 2 ฉบับก็คือว693 แล้วก็ว114 นะคะ ซึ่งในวเอาว693 ก่อนนะคะค่ะก็นะคะ ทักษพรนะคะรักอยู่นะคะ นิติกรชำนาญการพิเศษนะคะซึ่งในเรื่องของว693ก็จะมีแนววินิจฉัยที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ ซึ่งเวลาท่านนะคะไปบรรยายหรือว่าไปชี้แจงนะคะ ก็สามารถหยิบยกเอาแนววินิจฉัยนะคะไปบอกได้นะคะ ว่าถ้าเป็นกรณีแบบเนี้ยนะคะจะต้องดำเนินการอย่างไร ซึ่งเดี๋ยวหนังสือแนววินิจฉัยะคะ่ะเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ะคะ่ะ เปิดเผยหรือส่งไปให้นะคะ ในลิงก์นะคะให้ทางท่านด้วยนะคะอ่ามาดูในวอล693 ก่อนค่ะค่ะวอล693 ก็คือเจตนาที่ที่ออกไปอะค่ะ ก็คือว่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวม บางครั้งเนี่ยนะคะก็มีหน่วยงานหาลือมาค่ะว่า จำเป็นไหมที่ผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมีหนังสือ ขอมาเหมือนกับของดลดค่าปรับตามพระราชบัญญัติมาตรา 102 นะคะ ซึ่งในแนววินิจฉัยที่ที่ต่อไปอะคะ่ะก็คือว่ากรณีนะคะตามว693 เป็นกรณีการยกเว้นระเบียบในข้อ 162 ซึ่งการยกเว้นอันนี้เป็นอีกช่องเขาเรียกว่าเส้นทางหนึ่งในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประกอบการและก็เศรษฐกิจในภาพรวมในช่วงโควิดอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะจึงไม่จำเป็นต้องมีหนังสือร้องขอจากผู้ประกอบการมายังหน่วยงาน นะคะหน่วยงานสามารถนะคะพิจารณาสัญญาว่าเข้าตามมาตรการว693 แล้วก็นะคะสามารถหยิบยกหนังสือเวียนเนี่ยไปแก้ไขสัญญานะคะให้สอดคล้องกับตัวว693 ได้ ซึ่งนะคะในว693 ประเด็นถัดมาที่มีหน่วยงานเนี่ยหาลือมาอีกคือคำว่านะคะมีนิติสัมพันธ์ หรือว่ากรณีที่ส่งมอบงานแล้วยังไม่ได้มีการตรวจรับ คำว่านิติสัมพันธ์จริง ๆ แล้วเนี่ยเราใช้นะคะกรณีรับประกันก็มีนิติสัมพันธ์ แต่ว693แล้วตัดที่ว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยมีการเซ็นรับทราบรายงาน ผลการตรวจรับในงานงวดสุดท้ายที่มีการส่งมอบแล้วก็กรรมการเนี่ยรายงานไปยังหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อทราบแล้ว ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเซ็นทราบ ตรงนี้นะคะถ้าเซ็นทราบแล้วถือว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยสิ้นสุด ในในแนววินิจฉัยที่คณะกรรมการวินิจฉัยเนี่ยเวลาเราตอบเรื่องนี้ค่ะ ถ้ากระบวนการนะคะมีการลงนามเซ็นรับทราบในรายงานผลการตรวจรับแล้ว เราเราจะใช้คำว่า กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้สิ้นสุดลงแล้วไม่เข้าตามเงื่อนไขตามว693 เราจะไม่ใช้คำว่าไม่มีนิติสัมพันธ์นะคะ เพราะว่ามีข้อโต้แย้งว่า แล้วช่วงประกันความชำรุดปกพ้องเนี่ย ก็ยังมีนิติสัมพันธ์ แล้วทำไมถ้าเกิดเราตอบว่าไม่มีนิสินิติสัมพันธ์แล้วมันจะขัดกับตัวกฎหมายหรือเปล่านะคะ เราก็เลยไม่ใช้คำว่าไม่มีนิติสัมพันธ์ เราใช้คำว่ากระบวนการจะซื้อจัดจ้างได้สิ้นสุดนะคะ ประเด็นถัดมานะคะ แล้วประเด็นที่เราพบบ่อยก็คือว่ามีหน่วยงานหาลือมามานะคะ ว่า ในกรณีถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ย พิจารณาและว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นเนี่ย จะมีการบอกเลิกสัญญาจำเป็นไหมต้องแก้ไขสัญญาตามว693ซึ่งหนังสือแนวทางวินิจฉัยของคณะกรรมการก็ได้มีวางแนววินิจฉัยไว้นะคะว่าอ่า อย่างหลักการที่เก่งบอกไปอะคะ่ะว่า การแก้ไขสัญญานะคะ อันนี้เป็นการแก้ไขให้อัตราเป็นศูนย์เนี่ยตามเขาเรียกว่าการปัญหาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวมมีคณะ มติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหรือรับทราบตามที่ทางกรมบัญชีกลางเสนอไป เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่านะคะเขาจะเข้าเงื่อนไขว่าค่าปรับเกินจะเกินร้อยละสิบแล้วจะบอกเลิกสัญญา หรือว่าเข้าเงื่อนไขในเรื่องของเหตุที่ผู้รับจ้างเป็นเชื่อ เป็นที่เชื่อได้ว่าคู่สัญญาจะทำงานไม่แล้ว เสร็จจะบอกเลิกสัญญานะคะ ตรงนี้เนี่ย แนววินิจฉัยที่ออกไปก็คือว่าต้องมาดูก่อนว่าสัญญานั้นเนี่ยเข้าเงื่อนไขตามว693ไหม ถ้าเข้าเงื่อนไขก็ต้องแก้สัญญาให้ค่าปรับเป็นศูนย์ก่อน แล้วถัดมาจะบอกเลิกสัญญาก็เป็นเรื่องของหน่วยงานที่จะสามารถบอกเลิกสัญญาได้ตามปกติ เพราะฉะนั้นนะคะเราช่วยเหลือว693เนี่ยนะคะก็คือว่าแก้สัญญาให้เป็นศูนย์ก่อน แล้วค่อยไปบอกเลิกสัญญาอันนี้ถือว่าเป็นคนละคนละกรณีกันนะคะอ่ะถัดมาที่เราเจออีกนะคะ ก็คือว693 บอกว่า แล้วค่าปรับกรณีมีหลายงวด สมมติว่ามี 10 งวดนะคะ ปรากฏว่าหน่วยงานก็ได้มีการหักค่าปรับ เป็น เป็นรายเขาเรียกว่าบางงวดที่จ่ายเงินไป แล้วค่าปรับบางส่วนเนี่ยมีการนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินอ่สมมติว่างวดสามงวดสี่งวดห้าเนี่ยอยู่ในช่วงที่ได้รับวหกกเ้าสามและ แต่หน่วยงานยังไม่ได้มีการแก้ไขสัญญา เวลาจ่ายเงินอะที่หน่วยงานหาลือมานะคะ ในงวดสามงวดสี่งวดห้าเนี่ยมีการหักค่าปรับ นะคะก่อนที่จะจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง แล้วค่าปรับนั้นมีการนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปรากฏว่ายังไม่ถึงงวดสุดท้ายพอมาดูแล้วเนี่ยเข้ามาตรการตามว693 หน่วยงานก็นะคะมีการหาลือมาว่าค่าปรับที่หักไปในบางงวดงานเนี่ยสามารถคืนได้ไหม ประเด็นนี้ก็มีหาลือเข้ามาคณะกรรมการวินิจฉัยก็ได้มีการออตอบข้อหาลือไปนะคะว่า มาตรการว69เข้า93เนี่ยถ้าเข้าตามเงื่อนไขแล้วเนี่ย ก็เป็นเรื่องของการแก้ไขสัญญา เพราะฉะนั้นถ้าหน่วยงานมีการแก้ไขสัญญาให้ค่าปรับเป็นศูนย์ตามช่วงเวลาที่ได้รับการช่วยเหลือว693แล้วเนี่ยส่วนของค่าปรับที่มีการหักไปแล้วบางส่วนในแต่ละงวดที่หักเข้าคลังไปอะค่ะ อันนี้สามารถนำส่งเอ่อนำขอคืนค่าปรับได้ ในในบางส่วนที่มีการหักเข้าไปเอ่อหักคืนคลังไปนะคะ ถือว่าเข้ามาตรการว693 ที่มีการแก้ไขสัญญา นะคะ พอแก้ปุ๊บสัญญาค่าปรับช่วงนั้นเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นขอถอนค่าปรับนะคะ ขอคืนค่าปรับได้ แต่ถ้าในทางกลับกัน ถ้านะคะกรณีที่มีการหักค่าปรับงวดสุดท้ายแล้ว มีการเบิกจ่ายเงินแล้วตรวจรับเบิกจ่ายแล้ว ถือว่าจบแล้วแก้ไขสัญญาไม่ได้แล้ว ถ้าเป็นกรณีเคสแบบนี้นะคะ ถือว่าไม่เข้าข่ายมาตราว693 ไปแก้ไขสัญญาอะไรไม่ได้แล้ว ถ้ากรณีแบบเนี้ยถ้าผู้รับจ้างจะมาขอคืนค่าปรับอันนี้ เพราะไม่เข้าเงื่อนไขที่จะแก้สัญญาได้ตามว693 นะคะ อันนี้ยังขอคืนค่าปรับไม่ได้นะคะ ซึ่งในส่วนเนี้ย กลุ่มคนที่ไม่ได้เข้ารับความช่วยเหลือตามว693เราดูข้อเท็จจริงถ้าวันนี้สัญญายังไม่มีการแก้ไขให้เป็นไปตามว693แล้วเกิดปรากฏว่าหน่วยงานไปตรวจรับเรียบร้อยแล้ว แล้วมีการหักค่าปรับคืนค้างเรียบร้อยแล้ว อันนี้ไม่เข้าว693ก็ไปรอนโยบายนะคะ ว่านโยบายจะช่วยเหลือกลุ่มนี้ โดยการจ่ายเงิน เขาเรียกว่าชดเชยให้หรือเปล่า อันนี้ต้องรอนโยบายของกลุ่มนี้นะคะ วันนี้หน่วยงานก็ต้องนะคะ ถ้าเกิดว่าการช่วยเหลือก็คือช่วยได้แค่ว693 ถ้าเข้าเงื่อนไขนะคะ เข้าข่ายที่จะเข้านะคะ อ่ะเรามาดูนะคะในว693 อันนี้ทุกท่านก็น่าจะทราบอยู่แล้วนะคะว่าที่เราออกไปว693 มันจะมีช่วงนะคะ ว่าดูว่าสัญญา ช่วงไหนบ้างที่ที่เข้าเงื่อนไข มาดูช่วงแรกค่ะในว693 ถ้าเป็นกรณีนะคะ สัญญาหรือข้อตกลงที่มีการลงนามก่อนวันที่ 26มีนา2563นะคะซึ่งณวันที่ 26มีนา2563เนี่ย พอคำนวณค่าปรับที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะ ปรากฏว่าค่าปรับเกินร้อยละ25อ่าอันนี้ก็ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับความช่วยเหลือ นะคะอันนี้เป็นกรณีดูจากเส้นนะคะถ้าเส้นก่อน 26 มีนามีค่าปรับเกิน 20ร้อยละ25 ไม่เข้าข่ายตามว693 มาดูข้อที่ 2 คือข้อนี้เป็นกรณีเข้าข่ายก็คือว่า เป็นกรณีสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามก่อน 26 มีนา 2563 แล้วปรากฏว่าณวันที่ก่อน 26 มีนาค่าปรับไม่เกินร้อยละ25 อ่ะอันนี้เข้าข่ายแล้วนะคะมาดูต่อว่า แล้วสัญญา นั้นยังมีนิติสัมพันธ์ และนะคะมีการส่งมอบงานนะคะงวดสุดท้ายหรือยัง ถ้ายังไม่มีก็เข้าข่าย แต่ถ้ามีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก็มาดูว่าแล้วมีการตรวจรับนะคะหรือยังนะคะ ถ้าเกิดกรณีที่มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วก่อนวันที่นะคะประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ยังไม่ได้มีการตรวจรับ ตรงนี้ที่ที่จะเข้าข่ายในในข้อ 1.1.2 ของหนังสือเวียนก็คือว่า ค่าปรับที่ให้เป็นศูนย์เนี่ยนะคะพอมีค่าปรับแล้วให้แก้ไขสัญญาได้คือ ช่วงวันที่ 26 มีนา 2563 จนถึงก่อนวันประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตรงนี้ค่าปรับเป็นศูนย์นะคะส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราปกติ ส่วนที่เหลือคือตรงไหนที่คิดค่าปรับตามปกติ ก็คือเห็นเส้นสีเขียวไหมคะช่วงก่อนวันที่ 26 มีนา 2563 รงนี้จะเป็นค่าปรับที่ไม่เกินร้อยละ 25 ที่จะต้องคิดในอัตราปกตินะคะส่วน 26 มีนา 63 จนถึงวันที่มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินเนี่ยช่วงเส้นสีแดงเนี่ยค่าปรับจะเป็นอัตราร้อยละศูนย์ อันนี้เป็นกรณีให้ความช่วยเหลือในกรณีข้อ 1.1.2นะคะถัดมาในข้อ 1.1.3 ก็คือ กรณีสัญญาลงนามก่อน 26มีนา2563 ปรากฏว่านะคะณ26 มีนา ค่าปรับก็ไม่เกินร้อยละ25 ส่งมอบงานเมื่อไหร่ ส่งมอบงานงวดสุดท้ายกรณีนี้คือหลังประกาศยกเลิก ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ค่าปรับที่จะคิดอัตราศูนย์นะคะ ก็คือตั้งแต่ 26 มีนา 63 จนถึงก่อนวันประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สมมุติว่ารัฐบาลประกาศยกเลิก ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินวันที่ 31 มีนา25 ห6 5 เนี่ยนะคะ เพราะฉะนั้นก่อนวันที่ประกาศยกเลิกก็คือ วันที่ 30 มีนา 2565 คือวันก่อนประกาศยกเลิก คือก่อนหนึ่งวันนะคะ เพราะเราถือว่าวันประกาศยกเลิกคือไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีผลกระทบ ในเรื่องโควิด -19 แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นกรณีเคสนี้นะคะ ค่าปรับจะคิดสองช่วงก็คือ ช่วงที่ก่อน 26 มีนา 2563 ที่เป็นเส้นสีเขียวด้านหน้า ว่าค่าปรับไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าอันนี้คิดในอัตราปกติ กับช่วงนะคะหลังประกาศยกเลิกจนถึงวันที่มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย เพราะเคสนี้เป็นกรณีที่ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเนี่ยหลังประกาศยกเลิก ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะฉะนั้นเส้นสีเขียวนะคะ ที่ตัวอย่างจอจาน ถึงเฉาชิงเนี่ยจะเป็นกรณีค่าปรับที่คิดในอัตราปกติ ราะฉะนั้นตรงกลางที่เป็นเส้นสีแดงนะคะ เส้นคอควายถึงงองูเนี่ยตั้งแต่ 26มีนา 2563 จนถึงวันก่อนวันประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน อันนี้ค่าปรับเป็นร้อยละศูนย์ อันนี้เป็นกรณีตามหนังสือเวียนข้อ 1.1.3 กรณีอีกอันนึงค่ะที่จะเข้าเงื่อนไขคือข้อ 1.1.4 คือกรณีสัญญาลงนามก่อนวันที่ 26มีนา 2563 แล้วนะคะปรากฏว่านะคะ มาครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ช่วงนี้มีการสัญญา ครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่ามีค่าปรับเกิดขึ้นนะคะ แล้วนะคะตัวคู่สัญญาเนี่ยมาส่งงานงวดสุดท้ายก่อนวันประกาศยกเลิก ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะฉะนั้นค่าปรับที่จะเป็นร้อยอัตราร้อยละศูนย์เนี่ยให้นับตั้งแต่วัน ถัดจากวันครบกำหนด จนถึงวันก่อนวันประกาศยกเลิก ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เท่ากับว่ากรณีนี้ไม่มีค่าปรับเกิดขึ้น เพราะอะไร เพราะค่าปรับอะนะคะมาเกิดขึ้นในช่วงที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แล้วมีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายได้ในช่วงที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีนี้นะคะทั้งเส้นค่าปรับเนี่ยจะคิดในอัตราศูนย์ ก็จะไม่มีค่าปรับเกิดขึ้นในกรณีข้อ 1.1.4 ของหนังสือเวียน ถัดมาค่ะเป็นกรณีอีกอันนึงคือข้อ 1.1.5 ของหนังสือเวียน ก็ดูนะคะว่าสัญญาลงนามก่อน 26 มีนา 2563 สัญญานั้นยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และมีการครบกำหนดของสัญญาเนี่ย ในช่วงประกาศสถานเขาเรียกว่าช่วง ช่วงเนี้ยช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยสัญญามาครบกำหนดนะคะ กรณีข้อ 1.1.5 คือกรณีที่ตัวคู่สัญญามาส่งมอบงานงวดสุดท้ายเนี่ยภายหลังยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว เพราะฉะนั้นตัวค่าปรับนะคะให้คิดในอัตราศูนย์เท่ากับจำนวน นะคะให้นับตั้งแต่ 26 มีนา 2563 ซึ่งเป็นวันประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยให้นับมาจนถึงวันก่อนวันประกาศยกเลิก ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอันนี้ให้อัตราค่าปรับเป็นศูนย์ส่วนที่เหลือให้คิดอัตราปกติ เพราะฉะนั้นจากเส้นที่ที่ท่านเห็นเนี่ยนะคะสัญญามีการลงนามก่อน 26 มีนา 63 มาครบในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพอค่าปรับเกิดขึ้นจะเป็นเส้นสีน้ำเงินก็คือก กอไก่ถึงขอไข่ จนถึงวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย ซึ่งเป็นวันหลังวันประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแต่วันที่เรามาชดเชย ให้ค่าปรับเป็นศูนย์เราคิดตั้งแต่เส้นสีเขียวก็คือคอควายถึงงองู คือเส้นตั้งแต่ 26 มีนา 2563 ยาวมาจนถึงวันก่อนวันประกาศยกเลิก สมมุติว่าเส้นสีเขียวเราเรานับได้ 100 วัน เส้นสีน้ำเงินที่เป็นค่าปรับตามสัญญาเราเรานับได้ 200 วัน ก็เอาเส้นสีเขียวกับสีน้ำเงินมาทาบกันนะคะ ถ้าเส้นสีเขียวเนี่ยมากกว่าสีน้ำเงินเท่ากับว่าตัวผู้สัญญาจะไม่ต้องเสียค่าปรับ เพราะอัตราเป็นศูนย์ทั้งเส้น แต่ถ้าเกิดว่าเส้นสีเขียวทาบแล้วเนี่ยสั้นกว่าเส้นสีน้ำเงินที่เป็นค่าปรับตามสัญญา ส่วนที่เกินก็จะคิดค่าปรับตามปกตินะคะ ส่วนที่เท่ากับเส้นสีเขียวก็จะคิดค่าปรับเป็นอัตราศูนย์ อันนี้ก็จะเป็นกรณี นะคะ ที่ได้รับความช่วยเหลือนะคะอีกข้อหนึ่งที่เป็นกรณีข้อ 1.1.5 มาดูข้อ 1.1.6ค่ะคือกรณีนี้ก็คือสัญญาลงนามก่อน 26มีนา63ค่าปรับนะคะปรากฏว่าสัญญาเนี้ยมาครบกำหนดหลังประกาศยกเลิก ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและมีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายหลังประกาศยกเลิก ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะฉะนั้นค่าปรับที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นค่าปรับที่เกิดตามสัญญาเนี่ยหลัง นะคะหลังวันที่ประกาศยกเลิกไปแล้วนะคะ แต่เราก็ยังชดเชยจำนวนวันค่าปรับให้เป็นศูนย์ก็คือนะคะ เราชดเชยให้ตั้งแต่วันที่นะคะ 26 มีนา 2563 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับผลกระทบโควิดจนถึงวันก่อนวันประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอ่าเรานับได้สมมติเรานับได้เส้นคอควายถึงงองูเส้นสีแดงเนี่ยหนึ่งร้อยวัน ที่เรานับจำนวนวันที่เราจะช่วยเหลือนะคะ เอามาทาบกับเส้นสีน้ำเงิน คือกอไก่ถึงขอไข่ ที่เป็นค่าปรับที่เกิดขึ้นจริงนะคะ ก็คือถึงแม้จะเป็นปรับในช่วงหลังประกาศยกเลิกไปแล้ว แต่เราก็ชดเชยให้ เราก็เอาเส้นสีแดงมาทาบ เส้นสีน้ำเงิน เพราะฉะนั้นก็ดูว่าถ้าเส้นสีแดง ยาวกว่าสีน้ำเงินหรือเท่ากับสีน้ำเงิน เท่ากับว่าผู้ประกอบการเขาจะเขาเรียกไม่มีอัตราค่าปรับที่ต้องเสีย เพราะว่าค่าปรับเป็นศูนย์แต่ถ้าทาบแล้วเส้นสีแดงน้อยกว่าเส้นสีน้ำเงินส่วนที่เกินจากเส้นสีแดงนะคะไปเนี่ยนะคะก็จะคิดอัตราปกติ อันนี้ก็จะเป็นกรณีการช่วยเหลือนะคะกรณีสัญญาลงนามก่อน 26 มีนา2563 นะคะ ถัดมาจะเป็นกรณีอีกอันหนึ่งคือ สัญญาลงนามหลัง 26มีนา2563 จริงๆ แล้วเนี่ยตั้งแต่ 26มีนาถ้าลงนามมันก็เข้าเงื่อนไขอันนี้นะคะ เพราะว่าถือว่า 26มีนา เป็นวันที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ถ้ากรณีเคสที่เจอนะคะ คือสัญญาลงนามวันที่ 26มีนา2563 เข้าเงื่อนไขข้อไหน ก็คือเข้าเงื่อนไขว่าสัญญานั้นมีการลงนามหลัง 26มีนา2563อันนี้เราแปลความ ให้นะคะแล้วถือว่าการได้รับผลกระทบโควิด -19 เนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่วันประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะฉะนั้นสัญญาที่ลงนามหลัง 26 มีนา หรือตั้งแต่ 26 มีนา 2563 เป็นต้นไปเนี่ยนะคะถ้าดูแล้วเนี่ยมาครบกำหนดในช่วงที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แล้วปรากฏว่ามีค่าปรับเกิดขึ้น นะคะ ข้อเท็จจริงข้อนี้นะคะผู้รับจ้างหรือคู่สัญญา มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายเนี่ย นะคะในช่วงที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะฉะนั้นค่าปรับอัตรานะคะร้อยละศูนย์เนี่ยเราจะคิดตั้งแต่นะคะวันที่มีมีค่าปรับเกิดขึ้นนะคะก็คือตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจนมีค่าปรับเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นค่าปรับคือวันถัดจากวันลงนาม จนถึงวันส่งมอบคือส่งได้ก่อนวันประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตรงนี้ค่าปรับเป็นศูนย์ทั้งเส้น นะคะเพราะถือว่าอยู่ในช่วงที่ได้รับผลกระทบในใน ช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีที่ 2 คือ กรณีสัญญาหรือข้อตกลงที่มีการลงนามหลัง 26 หรือตั้งแต่ 26 มีนา2563 ปรากฏว่ามาครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน มีการส่งมอบงาน งวดสุดท้าย หลังจากยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว กรณีนี้นะคะค่าปรับจะคิดเป็น 2 ช่วงค่ะ ช่วงแรกก็คือให้คิด อัตราศูนย์เนี่ยเป็นจำนวน นะคะจำนวนเท่ากับวันลงนามในสัญญาจนถึงก่อนวันประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนที่เหลือให้คิดอัตราปกติ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดกรณีเส้นสีแดง นะคะ เป็นเป็นเส้นที่อัตราศูนย์เส้นสีเขียวเป็นเส้นที่อัตราค่าปรับปกติ กรณีข้อ 1.1เอ่อ1.2.2เนี่ยเป็นกรณีเนี่ยค่าปรับเกิดขึ้นในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแต่เวลาเรานับ ค่าปรับเนี่ยนะคะเส้นสีน้ำเงินเป็นค่าปรับทั้งสัญญา แต่เวลาเราชดเชยจำนวนวันเนี่ยเรานับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา สมมติว่าวันลงนามในสัญญานะคะ เส้นสีแดงจนถึงเส้นงองูก็คือวันก่อนวันประกาศยกเลิกเนี่ยได้หนึ่งร้อยวัน แล้วมาทาบกับค่าปรับที่เกิดขึ้นตามสัญญาตั้งแต่เส้นนะคะน้ำเงินคือกอไก่ถึงขอไข่ทาบแล้วค่าปรับเนี่ย 200วันเราก็เอาชดเชยนะคะ100 วันแรกที่เป็นเส้นสีแดงเนี่ย ที่เป็นค่าปรับสูนนะคะ เอามาทาบกับเส้นสีน้ำเงินใน 200 วัน ปรากฏว่าในร้อยวันแรกเนี่ย อัตราค่าปรับจะเป็นศูนย์ ส่วนอีกร้อยวันที่เหลือนะคะ ก็คืออัตราค่าปรับเราจะคิดเป็นอัตราปกติก็คือเส้นสีเขียวนะคะ อันนี้ก็คือเป็นกรณีข้อ 1.2.2 อีกอันหนึ่งที่จะช่วยเหลือคือกรณีข้อ 1.2.3 คือสัญญาลงนามหลัง 26 มีนา2563 ปรากฏว่า นะคะมีการครบกำหนดหลังวันประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายหลังประกาศยกเลิก ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน อันนี้ก็มาชดเชยให้ค่ะคือเอาจำนวนวันนะคะ ตั้งแต่วันที่มีการลงนามในสัญญา นับไปจนถึงวันก่อนวันประกาศยกเลิกจำนวนกี่วัน แล้วก็เอาจำนวนวันมาทาบกับจำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้นตามสัญญาคือเส้นสีน้ำเงิน ทาบแล้วเนี่ยนะคะ ถ้าเส้นสีแดงนะคะ เท่ากับหรือมากกว่าเส้นสีน้ำเงิน เท่ากับว่าอัตราค่าปรับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นศูนย์ แต่ถ้าเกิดว่าทาบแล้วเส้นสีแดงสั้นกว่าเส้นสีน้ำเงิน ช่วงที่เกินเส้นสีแดงไปอะค่ะช่วงนั้นอัตราค่าปรับจะเป็นอัตราปกติ ถ้าดูจากเส้นนี้นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นกรณีนะคะที่ช่วยเหลือนะคะ ส่วนกรณีถ้าเกิดว่าวันที่รัฐบาลประกาศยกเลิกไปแล้วเนี่ยถ้ามีการลงนามหลังวันประกาศยกเลิกไปแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือ เพราะว่าไม่เข้าข่ายที่ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ตรงนี้ก็จะเป็นว693นะคะ ซึ่งท่านคังหรือเจ้าหน้าที่ทางคังนะคะก็น่าจะมีเส้นที่เป็นเส้นนะคะ เหมือนคล้ายๆกับทางของทางวิทยากรนะคะ อาจากนั้นนะคะก็จะมีว114อีกอันหนึ่งที่เรามีการแจ้งเวียนไปเมื่อ 11 กุมภา2563ในว114เนี่ยก็นะคะจะ เป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกมากกว่า เพราะว่าในมติคอรมอในเรื่องของที่กพลเขาออกมานะคะที่เสนอคอรมอไปเป็นเรื่องอำนวยความสะดวก แล้วก็ลดภาระให้แก่ประชาชน คือการไม่เรียกสำเนาเอกสาร เพราะฉะนั้นเนี่ยทางระบบ EGP อะค่ะก็ได้มีการประสานงานติดต่อกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้มีการทำ MOU ร่วมกันว่าถ้ากรณีข้อมูลที่ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยถ้าสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ EGP เราได้เนี่ยผู้ประกอบการเขาจะไม่ต้องแนบตัวสำเนาเอกสาร ตอนเสนอราคา e-bidding มา แล้วทางข้อมูล EGP เราจะดึงข้อมูลนะคะเอามาขึ้นก่อนที่ตัวผู้ประกอบการเขาจะซับมิดเสนอราคา เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีหนังสือนะคะ แจ้งเวียนแนวทางไปว่า จะมีสองฝั่งฝั่งตัวผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอนะคะ ตอนเสนอราคา e-bidding กับฝั่งหน่วยงานที่ต้องเอาเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลนิติบุคคลเนี่ยเอามาตรวจการมีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะก็หนังสือเวียนแนวทางตามว .114 เนี่ยก็จะกำหนดเป็น 2 ข้อก็คือข้อแรกคือการยื่นข้อเสนอ ว่าผู้ยื่นข้อเสนอเนี่ยสามารถใช้หลักฐานการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ ETP ซึ่งได้แก่ นะคะข้อมูลที่เราดึงมาเนี่ย จะเป็นข้อมูลที่แนบในตัวอย่างมี 2 ข้อมูลที่ดึงมา แล้วก็ทำเป็นแบบฟอร์มหน้าตาในระบบก็คือเรียกว่าข้อมูลนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อีกข้อมูลหนึ่งที่ดึงมาแล้วเป็นรูปหน้าตาของระบบเราก็คือข้อมูลบัญชีรายชื่อ ผู้ถือหุ้น ตามสำเนา บัญชีรายชื่อ ผู้ถือหุ้นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อันนี้คือเป็นข้อมูลที่เราแนบ นะคะคือหน้าตาที่เราดึงมา แล้วจะเป็นข้อมูลในระบบนะคะตามตัวอย่างที่แนบ ส่วนที่เหลือจะเป็นข้อมูลที่เป็น PDF ที่เราดึงมาแบบ PDF นะคะ ก็คือมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ของตัวนิติบุคคลนั้น แล้วก็มีข้อมูลหนังสือบริคลสนธิที่ดึงมา เป็นในรูปของ PDF สุดท้ายแล้วเนี่ย ถ้าเกิดว่าผู้ค้าที่เขามีการลงทะเบียนในระบบ EGP เวลาเขายื่นข้อเสนอเข้ามานะคะ ถ้าเป็นลักษณะของกรมพัฒน์เนี่ย อันนี้ระบบดึงมาแล้วก็เดี๋ยวผู้ค้าก็จะเสนอคือซับซับมิดเสนอราคาโดยข้อมูลพวกนี้ก็จะ ไปด้วยนะคะเพราะว่าถือว่าระบบเราดึงข้อมูลมาให้แล้ว ส่วนฝั่งหน่วยงาน เวลาคณะกรรมการพิจารณาผลเนี่ยเวลาจะตรวจสอบเอกสารเนี่ยก็เอาข้อมูลในเว็บนะคะ ก็คือข้อมูลนิติบุคคลต่างๆ ที่เรามีการเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยนะคะมันก็จะขึ้นไปที่หน่วยงานแล้วหน่วยงานก็สามารถปริ้นนะคะ หรือตรวจสอบนะคะ ข้อมูลตรงเนี้ยนะคะตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันว่ามี มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ก็คือเอาข้อมูลที่ดึงจากระบบ EGP เนี่ย เอาไปตรวจสอบได้ ตามระเบียบข้อ 14 แล้วก็เอกสารนะคะที่ประกาศ e-bidding นะคะที่เรากำหนดไว้ ซึ่งในหนังสือเวียนวอ114 เนี่ย จะมีคือมีผลไปแล้วนะคะ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภา2565 ซึ่งระบบเขาก็พัฒนานะคะรองรับตรงนี้แล้ว ตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อมูลที่แนบคือข้อมูลที่ระบบดึงมา จากของข้อมูลของกรมพัฒนานะคะ ว่าเนี่ยจะเป็นหน้าตาข้อมูลที่ดึงมา จะมี 2 อันที่ดึงมา นอกนั้นอีก 2อันจะเป็นในดึงในรูปของ PDF ไฟล์หนึ่งหนึ่งห้าอาจารย์จิ๋นพูดไปแล้วนะคะอ่าแนววินิจฉัยที่น่าสนใจ ตรงเนี้ย อย่างที่เก่งเล่าให้ฟังไปก็ว693 ก็ได้เล่าไปแล้วนะคะกับอีกอันหนึ่งที่อยากจะนำเรียนนะคะว่าเรื่องของอีกอันหนึ่งเกี่ยวกับการจ่ายค่าควบคุมงาน ในกรณีของช่วงว693เนี่ยค่าควบคุมงาน ที่เวลาหน่วยงานไปจ้างเอกชนมาคุมงานเนี่ยหลักแล้วเนี่ยนะคะว693 เป็นการที่แก้ ให้สัญญาเขาเรียกให้ค่าปรับเป็นศูนย์ แต่ระยะเวลาที่ล่าช้าไปก็ยังถือว่าผู้รับจ้างอ่ะเขายังล่าช้าอยู่ เพราะฉะนั้นภาระหน้าที่การจ่ายค่าควบคุมงาน กรณีที่หน่วยงานไปจ้างเอกชนมาคุมงาน อันนี้เป็นภาระของหน่วยอของผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญานะคะ แล้วก็คณะกรรมการวินิจฉัยอ่ะก็มีเขาเรียกวางแนวในเรื่องของการหาลือแนวทาง ตามแบบสัญญาก่อสร้าง ซึ่งมีหน่วยงานเขาถามมาว่ากรณีตามแบบสัญญาก่อสร้างในการควบคุมงานเนี่ยในเรื่องของการควบคุมงานนะคะ แปลความให้หน่อยว่าลักษณะแบบไหนผู้รับจ้างจะเป็นคนจ่าย ลักษณะแบบไหน ที่หน่วยงานของรัฐจะเป็นคนจ่าย เพราะว่าในประเด็นที่หาลือมีอีกอันนึงคือ มีการหาลือเรื่องของการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานด้วย ว่าลักษณะของการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้างเนี่ยถ้าลักษณะแบบไหน ถึงจะเรียกกับตัวคู่สัญญาที่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างได้นะคะ คณะกรรมการวินิจฉัยท่านก็วางแนวนะคะ โดยอ้างก่อนว่าในตัวของตัวแบบสัญญาก่อสร้างนะคะ ในตัวแบบสัญญาข้อ 17 ในเรื่องของค่าปรับ ที่กำหนดเอาไว้นะคะว่าหากผู้รับจ้างเนี่ยไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างเนี่ยยังไม่ได้มีการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าปรับให้กับตัวผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนวันละจุดจจุุดดบาทใช่ไหมคะและต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานถ้ามี เมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนวันละนะคะ นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จ ของสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลานะคะ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จ กรณีนี้นะคะก็นะคะคณะกรรมการวินิจฉัย ท่านก็แปลว่า ถ้าในตัวข้อ 17 ของตัวแบบสัญญาเนี่ยหมายความว่านะคะหากหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้าง ได้มีการจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ควบคุมงาน ก็คือเป็นการจ้างเอกชนมาควบคุมงานนะคะ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับภาระ ค่าควบคุมงานสำหรับระยะเวลาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานล่าช้า นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่หน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างได้ขยาย ให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงแต่หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ว่าจ้างผู้ควบคุมงานให้ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานในงานก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐไม่อาจเรียกผู้รับจ้าง ต้องรับภาระค่าควบคุมงานตาม ข้อ 17 ของตัวแบบสัญญาจ้าง สสัญญาจ้างก่อสร้างได้ อันนี้หมายความว่าอะไร การที่จะเรียกค่าควบคุมงานนะคะ ต้องเป็นกรณีที่ผู้รับจ้างเนี่ยทำงานล่าช้า แล้วหน่วยงานรัฐเนี่ยไปจ้างเอกชนมาคุมงาน อันเนี้ยใช้สิทธิ์ตามข้อ 17 ในเรื่องของการไปเรียกค่าควบคุมงานจากตัวผู้รับจ้างนะคะ อันเนี้ยเป็นเป็นกรณีใช้สิทธิ์ตามข้อ 17 ของตัวสัญญา แต่ถ้าในกรณีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการจ้างเอกชนมาคุมงานล่ะแล้วมีการแต่งตั้งตัวเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการนะคะ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนนะคะ คณะกรรมการวินิจฉัยก็ได้พิจารณาต่อไปว่า เงื่อนไขในแบบสัญญาก่อสร้างในข้อ 19 นะคะได้กำหนดในเรื่องของการบังคับค่าปรับค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย ซึ่งกำหนดว่าในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ด้วยเหตุใด ๆก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย แก่ผู้ว่าจ้างเนี่ยผู้รับจ้างผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้กับผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง นับถัดจากวันที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือไปยัง นะคะผู้รับจ้าง ซึ่งกรณีนี้นะคะคณะกรรมการวินิจฉัยได้แยกออกเป็น2องสองกรณีนะคะ กรณีนะคะ แรกคือในกรณีที่เหตุที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงาน จนเป็นเหตุให้ต้องขยายเวลาทำการให้กับผู้รับจ้างออกไป จากกำหนดระยะเวลาเดิม ค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายให้กับผู้ควบคุมงาน กรณีนี้หน่วยงานของรัฐได้แต่งตั้ง บุคคลของหน่วยงานเป็นผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กรณีนี้ตกเป็นภาระของหน่วยงานของรัฐ ไม่อาจจะเรียกร้องจากผู้รับจ้างได้ อันนี้เป็นกรณีถ้าความผิดจากการที่ระยะเวลามันต้องล่วงเลยไป เป็นความผิดของตัวหน่วยงานของรัฐเอง อันนี้หน่วยงานของรัฐนะคะ ก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบในภาระ ค่าใช้จ่ายตรงนี้ แต่ถ้าในกรณีอีกอันหนึ่งนะคะ กรณีที่2หากเป็นกรณีเหตุที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง จนเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างเนี่ยไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาได้นะคะ ค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายให้กับผู้ควบคุมงาน ในกรณีนี้ นะคะที่กรณีที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยได้แต่งตั้งบุคคลนะคะ ของหน่วยงานเป็นผู้ควบคุมงาน กรณีนี้ตกเป็นภาระของผู้รับจ้างนะคะซึ่งหน่วยงานอาจเรียกร้องได้ตามเงื่อนไขในแบบสัญญาข้อ 19 ต่อไป เพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าถ้าในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน ที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยได้มีการแต่งตั้งก็ดูว่าระยะเวลาที่ล่วงเลยไปเป็นความผิดของใคร ถ้าเป็นความผิดของตัว หน่วยงานของรัฐเองที่ต้องขยายสัญญา อันนี้ก็เป็นภาระของตัวหน่วยงานของรัฐที่ต้องจ่ายค่าควบคุมงานนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าระยะเวลาที่ล่วงเลยไปเป็นความผิดของตัวผู้รับจ้างเอง กรณีนี้ใช้ นะคะ ใช้สัญญาข้อ 19 ไปเรียกร้อง ในตัวค่าควบคุมงานกับตัวผู้รับจ้างได้ นะคะ เพราะฉะนั้นมันจะแยก การเรียกร้องนะคะที่ไม่เหมือนกัน ถ้าเรียกร้องกรณีค่าควบคุมงานที่ไปจ้างเอกชนคุมงาน ไปเรียกร้องตามสัญญาข้อ 17 แต่ถ้าเกิดว่ามีการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานค่าใช้จ่ายในค่าควบคุมงาน กรณีสัญญาล่วงเลยไป เพราะความผิดของผู้รับจ้างไปเรียกร้องตามสัญญาข้อ 19 ได้ อันนี้ก็จะเป็นแนวที่คณะกรรมการวินิจฉัยเนี่ยได้มีการแจ้งเวียนไปนะคะ อีกอันหนึ่งคือกรณีของผลงานที่ใช้ในกรณีผลงานที่ไปจ้างช่วงอะค่ะ ก็จะมีกรณีที่เวลาผู้ว่าจ้าง เราจ้างนะคะเราจ้าง ผู้รับจ้างก่อสร้าง สมมุติว่ากรมบัญชีกลางเราไปจ้างบริษัท A มาก่อสร้าง แล้วปรากฏว่ามีบางงานที่บริษัท A เนี่ยไม่สามารถไปเอ่อไปดำเนินการเองได้ต้องไปจ้างช่วง หลักของการจ้างช่วงคือ นะคะตัวผู้รับจ้าง คู่สัญญาต้องมาขออนุญาตผู้ว่าจ้างใช่ไหมคะแล้วถึงจะพอได้รับอนุญาตแล้วถึงจะไปจ้างช่วงได้ ถ้าฝ่าฝืน ตัวผู้รับจ้างคู่สัญญาจะต้องมีค่าปรับนะคะของมูลค่างานที่จ้างช่วงเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละสิบเพราะฉะนั้นถ้ากรณีการรับรองผลงานจ้างช่วง ถ้ากรณีเคสนี้กรมบัญชีกลางไปจ้างบริษัท A บริษัท A ขออนุญาตกรมบัญชีกลางไปไปจ้างบริษัท B ช่วงนะคะ ผลงานของบริษัท B เนี่ยนะคะ ถ้าจะเอาไปใช้ต่อได้อะผลงานนั้นเนี่ยกรมบัญชีกลางคือกรมผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นคนรับรองผลงานที่จ้างช่วง บริษัท B ผู้จ้างช่วงถึงจะเอาผลงานนั้นไปใช้ได้ แต่ถ้าเกิดว่ากรณีตามที่หาลือเนี่ย บริษัท A ที่เป็นคู่สัญญาไปรับรองผลงานให้บริษัท B เองค่ะ หน่วยงานก็ถามมาว่า กรณีแบบนี้ผลงานของบริษัท B อ่ะนะคะ โดย A เป็นคนรับรองเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้ไหมซึ่งคณะกรรมการวิจัยก็ตอบว่าใช้ไม่ได้ กรณีผลงานจ้างช่วงมันต้องรับรองโดยผู้ว่าจ้าง ก็คือหน่วยงานผู้ว่าจ้างเป็นคนรับรอง อันนี้ก็เป็นกรณีเคสที่ที่น่าสนใจที่เราที่เรามีนะคะค่ะ ทีนี้เคสเกี่ยวกับหนังสือเวียน เราก็หมดไปแล้วทีนี้มันมีคำถามที่ทางทางคังเขตและคังจังหวัดเนี่ยส่งมาหาเรานะคะบางคำถามก็อาจจะเป็นข้อเสนอแนะ บางคำถามก็จะเป็นคำถามจริง ๆ ก็เลยเดี๋ยวเราหยิบในช่วงเวลาที่เราพอจะมีอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะหยิบขึ้นมา แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าในคำถามเหล่านี้ประเด็นที่จะต้องตอบเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะคะ เดี๋ยวเอาคำถามแรกก่อนก็คือในส่วนของ ขอทราบแนวทางการยกเลิกโครงการ กรณีหน่วยงานดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกตามว845ไปแล้วเนาะ ที่มีวงเงินประมาณเกิน 2 ล้านนะคะ แล้วก็ได้ทำราคากลางยกเลิกโครงการเสร็จสับเรียบร้อยตามว78 ทีเนี้ยในว78 ก็บอกว่า ถ้าเกิดว่าเสนอราคาไม่ทันภายใน 31มกราหกห้าต้องมาทำวิธี e-bidding ใช่ไหมคะจะต้องมีโคกระบวนการอย่างไร อันนี้เคยคุยกับทางระบบเนี่ยในส่วนของราคากลางเนี่ยนะคะ ต้องมาทำใหม่ เพราะว่าในขั้นตอนการเลือกวิธีตอนทำราคากลางเนี่ยมันคนละวิธี ครั้งที่แล้วมันเป็นคัดเลือกครั้งนี้มันเป็น e-bidding แต่ว่าในระบบเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถที่จะ copy อันเดิมเนี่ยนะคะมาเพลทใส่ในตัวการทำราคากลางครั้งใหม่ได้ แต่เพียงแต่ว่าข้อมูลที่จะต้องเอาไปโดยเฉพาะงานก่อสร้าง ถ้าเกิดตัวรายการที่ต้องเอาไปคูณเนี่ยนะคะ ต้องลงใหม่ นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นราคากลางทั่วไปเนี่ย สามารถกรอบก๊อปปี้แล้วไปเพจลงในการสร้างโครงการครั้งใหม่ได้นะคะ ก็คือต้องเหมือนทำกระบวนการใหม่ทั้งหมดอะค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวคำถามต่อมาเอ่องานขุดลอกคูคลองนะคะ ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา ส่งมอบงานแล้วคณะกรรมการตรวจรับยังไม่ได้ทำการตรวจรับงาน วันถัดมาค่ะ เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ไม่สามารถตรวจรับงานได้ กรณีนี้จะต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ คือส่งมอบแล้วอคือถ้าเรายังไม่ได้ตรวจรับเนี่ย ยังไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานช่ะไหมคะ เพราะฉะนั้นความเขาเรียกว่าเขาเรียกผู้รับจ้างจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูอะค่ะว่า กรณีแบบเนี้ยนะคะเออต้องดำดำเนินการใหม่ไหมใช่มันก็เรียกว่าตกค่ะ้าภาษากฎหมายคือตกเป็นพับไหมค่ะ เนื้องานที่ที่ยัง ที่ยังดำเนินการแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีการตรวจรับนะคะ ผู้รับจ้างก็ต้องรับความเสี่ยงนั้นไปอะค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นเหตุสุดพิสัยค่ะค่ะ นี่ก็คล้ายๆกันงานก่อสร้างมีการส่งมอบงานเงื่อนสุดท้าย และมีการเบิกจ่ายแล้ว อยู่ในช่วงรับประกันความชำรุดบุกพร่องสองปี เกิดความเสียหายเนื่องจากพายุพัดหลังคาเสียหาย จึงเรียกให้ผู้จ้าง ผู้รับจ้างมาซ่อมแซมแก้ไข ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการแก้ไขค่ะ แล้วก็ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะภัยธรรมชาติ แต่หน่วยงานตรวจสอบพบว่าตะปูหมุด ที่ยึดหลังคาติดกับโครงสร้างก็คือคานเนี่ยนะคะ มีระยะห่างเกินกว่าที่รูปแบบกำหนด หน่วยงานสามารถยึดหลักประกันสัญญา เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการแก้ไขได้หรือไม่ และหน่วยงานสามารถนำเสนอชื่อ พร้อมส่งหลักฐานให้คู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงานได้หรือไม่ ประเด็นแรกก่อนเนาะเออมาตรวจคือคือจริงๆอะต้องบอกก่อนว่า ไปตรวจไม่เจอว่าตะปูกับหมุดที่ยึดเนี่ย ไม่เป็นไปตามแบบจริง ๆ มันต้องตรวจเจอตั้งแต่ตอนตรวจรับแล้วว่า เออ มันไม่ถูกต้องนะมันจะต้องไปแก้ไขอะไรให้มันถูกต้อง แต่เผอิญมันมันไม่เสียหายมันก็แล้วไปเผอิญมันเกิดพายุใช่ไหมคะพอมันเกิดพายุพัดมาปุ๊บ กระบวนการมันคือเสียหาย ทีนี้พอมันเสียหายปุ๊บเนี่ย มันก็ยังอยู่ในกรณีที่เป็นความรับผิดในเรื่องของการรับประกันความชำรุดบกพร่องของคู่สัญญานะคะเขาเขาก็คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเอ้ยมันเกิดจากอะไรยังไงเขาเวลาสามารถถือชอบอะไรเงี้ยคือ ตรงนี้ต้องอาจจะต้องดูที่เงื่อนไขสัญญาใช่ เวลาประกันความชำรุดบกพร่องเนี่ย เขาจะประกันเหตุอะไรบ้าง อย่างเหตุเขาทำไม่ได้ตามมาตรฐานหรืออะไรที่มันที่เขาต้องรับผิดชอบใช่ค่ะ แต่ถ้าอันเนี้ยเป็นเหตุที่อันเนี้ยเป็นเรื่องของการตีความตามสัญญานะ มองว่ายังไงยังไงมันต้องมีข้อพิพาทเกิดขึ้นแหละเพราะว่าฝั่งหน่วยงานก็ต้องให้เขามารับผิดชอบเนาะแต่ฝั่งตัวผู้รับจ้างเนี่ยอาจจะต้องอ้างเหตุแหละว่า สัญญาช่วงประกันเนี่ย คือไม่ได้เขียนในเรื่องของความรับผิดชอบในเรื่องของอุบัติภัยไว้ อาจจะรับผิดชอบกรณีทำงานแล้วไม่ได้มาตรฐานทางวิชาชีพ หรืออะไรเงี้ยมันจะมีเงื่อนไขในช่วงประกันความสำรุดบกพร่องเอาไว้อะค่ะตรงเนี้ยอาจจะต้องหาลือทางอายการก่อนว่า ลักษณะแบบเนี้ยมันคุมในเรื่องของระยะเวลาประกันไหม ถ้าท่านอายการท่านมองว่ามันคุมทุกกรณี ตรงนี้นะคะ ก็สามารถเรียกบุคคลภายนอกมาซ่อมแทนได้แหละเพราะว่าถือว่าเรียกผู้รับจ้างแล้วถ้าเขาไม่มาซ่อม มันก็ใช้หลักเนาะของการที่สัญญาเขียนในเรื่องประกันความชำรุดบกพร่อง ถ้าเกิดว่าเข้าหลักที่จะเรียกมาซ่อมแซมได้ ถ้าวงเงินที่เขาวางหลักประกันนะคะ เพียงพอที่จะไปจ่ายตัวผู้รับจ้างที่เรียกมาอันนั้นเขาจะไม่ถูกเป็นผู้ทิ้งงาน แต่ถ้าไม่เพียงพอไปเรียกร้องแล้วเขาไม่จ่ายนี่ต้องพิจารณาเป็นผู้ทิ้งงานแล้วแหละใช่ค่ะ แต่อย่าลืมเนาะว่าหน่วยงานบอกว่าตะปูหมุดที่ยึดไว้เนี่ย มันไม่เป็นไปตามแบบรูป แต่เผอิญมันมันมันดันมาเสียหาย เพราะมันมันรู้เพราะว่ามันเกิดภัยพิบัติธรรมชาติอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องก็ต้องอย่างที่ที่อาจารย์เองบอกค่ะว่า ต้องไปสู้กันแล้วก็ต้องไปหาเรืออายการ เนาะนะคะคำถามต่อมาเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีกรณีหนึ่งมีเคยมีข้อหาลือค่ะ ข้อหาลืออันนี้คืออสมมติว่าหน่วยงานเขามีการขุดขุดท่อประปาปรากฏว่ามีการส่งมอบแล้วตรวจรับแล้วนะคะ ปรากฏว่าในช่วงเวลาประกันความชำรุดปกพ้องเนี่ย มีการได้งบประมาณมาเพิ่ม แล้วต้องไปเขาเรียกว่าดำเนินการก่อสร้างในที่ที่ที่ที่มันทับกันน่ะนะคะ ก็มีประเด็นข้อหารือว่าทำได้ไหม แล้วระยะเวลาประกันความชำรุดปกพ้องของเดิมมันจะหมดไหมซึ่งตรงนี้ก็มีแนวนะคะ ที่กรรมการวินิจฉัยเนี่ยได้มีการวางแนวไว้หลักคือ กรณีได้เงินมาเพิ่มเป็นดุลพินิษของหน่วยงานที่จะไปก่อสร้างเพิ่มเติมนะคะ ถึงแม้จะเป็นที่ที่เขาเรียกว่าทับกัน อันนี้คือเป็นเรื่องพิจารณาความหมดเหมาะสม แต่ระยะเวลาประกันของเดิมมันจะหมดไปหรือเปล่า ตรงนี้คณะกรรมการวินิจฉัยนะท่านท่านบอกว่า เป็นประเด็นที่อาจจะมีข้อกฎหมายข้อสัญญาเข้ามาเกี่ยวข้อง ประเด็นนี้ต้องไปหาลือกับอายการด้วยนะคะ ถึงระยะเวลา รับประกันอันเดิมว่าจะหมดไปหรือเปล่า เพราะว่าเป็นการก่อสร้างเพิ่มเติม ในที่เดิมที่เขารับประกันไว้เนี่ยมันก็จะมีเหตุในเรื่องของการตีความสัญญาเกิดขึ้นค่ะมันบ่อยเนาะเช่นทำถนนไปตอนแรกเป็นถนนแบบหนึ่ง วันหนึ่งได้งบใหม่มา แล้วก็ไปก่อสร้างถนนทับอันเดิมไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันก็จะมีประเด็นอย่างที่ว่าคำถามต่อมา แจ้งผู้ประกอบการแล้วค่ะ แต่ว่าไม่มาซ่อมแซมในช่วงรับประกัน ต้องดำเนินการอย่างไร อันนี้เราแจ้งแล้วคือไม่มาเนาะอย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าสัญญาเขียนไว้ว่ายังไงเนาะแล้วถ้าเกิดว่าไม่มาจริง ๆ แล้วถ้าเกิดอยู่ในเหตุที่ต้องรับประกันแล้วก็ต้องริบหลักประกันสัญญามาดูคนอื่นมาแล้วก็หักจากหลักประกันใช่ใช่ถ้าหักแล้วหลักประกันพออันนี้จะไม่ทิ้งงาน แต่ถ้าเกิดหักแล้ว หลักประกันไม่พอเราเรียกต้องเรียกด้วยนะ เรียกแล้วถ้าเกิดเขาไม่เอาเงินในส่วนต่างจากหลักประกันมาให้เราเนี่ยอันเนี้ยทิ้งงานด้วยแล้วฟ้องเรียกค่าเสียหายด้วยก็ว่ากันไปนะคะ งานก่อสร้างถนน ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จตรวจรับและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว อยู่ในการรับประกันการชำรุดบุกพร่อง แต่มีเหตุอุทกภัยในพื้นที่มาทรงเดิมเลยนะคะทำให้ถนนมีความชำรุด หน่วยงานแจ้งว่าคู่สัญญาต้องดำเนินการแก้ไขให้มีสภาพดังเดิม แต่คู่สัญญาก็แย้งว่าเป็นเหตุจากภัยธรรมชาติ กรณีนี้ส่วนราชการต้องดำเนินการอย่างไร ก็เป็นคำตอบเดิมเนาะคำตอบเดียวกันว่าไปหาเรียการก่อนนะคะ แล้วก็ดูเงื่อนไขสัญญาประกอบ อันดับแรก คืออ่านสัญญาเราก่อน ว่าสัญญาเราเนี่ยกับเงื่อนไขการรับประกันกำหนดไว้อย่างไรถ้า ไม่มั่นใจอายการคือที่พึ่งนะคะ งานขุดลอกคูคลอง มีการก่อสร้างอาคาร ดำเนินการเสร็จตรวจรับ ส่งมอบ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ต่อมาเหมือนเดิมเลยนะคะ มีเหตุน้ำท่วมทำให้อาคารเสียหาย กรณีอยู่ในความรับผิดในการรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือไม่คำตอบเดียวกันเนาะมันคำถามจะมาทรงๆประมาณนี้เนาะนะคะคำถามเรื่องแก้ไขสัญญาค่ะ หน่วยงานทำสัญญาจ้าง บุคคลธรรมดาดำเนินการซ่อมแซมอาคาร และได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน ต่อมา คู่สัญญาถึงแก่กรรมก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย หน่วยงานต้องดำเนินการอย่างไร คือโดยหลักการถ้ามันเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ย สัญญามันจะสิ้นสุด อันนี้คือตามหลักกฎหมายแพ่งเนาะคู่สัญญาถึงเสียชีวิตเนี่ยสัญญามันก็จะสิ้นสุด ทีนี้ แล้วส่วนงานส่วนที่เหลือเนี่ยจะไปว่ากันต่ออย่างไรก็อาจจะเป็นเรื่องงานงานที่ยังยังคงค้างอยู่ มันก็จะมีประเด็นเรื่องเรื่องไอ้นี่ค่ะ เรื่องค่าจ้างที่เขาทำมาแล้ว สมมตินะเขาทำมาสมมติสัญญาสิบเดือนเขาทำไปประมาณสักเก้าเดือนเขาดันเสียชีวิตก่อน แต่เรายังไม่จ่ายเงินบางส่วนให้กับคู่สัญญา แต่เขาดันมาเสียชีวิตก่อน แล้วเงินต้องจ่ายให้เขาไหม มันก็ต้องจ่ายแหละค่ะ ส่วนจะจ่ายให้ใครก็ต้องดูว่าเขามีผู้จัดการมรดกหรือเปล่า หรือมีใครที่เป็นดูแลทรัพย์สิน หรืออะไรยังไงของกองมรดกเขาไหมอะไรเงี้ยค่ะ มันก็ต้องจ่าย ก็ทำเรื่องจ่ายอะไรปกติแหละค่ะ แต่ส่วนเรื่องสัญญามันก็คือสิ้นสุดลงค่ะ ตามหลักกฎหมายแพ่งว่าบุคคลธรรมดา เพราะว่าโดยหลักบุคคลธรรมดาเนี่ยเรายึดถือที่สาระสำคัญของตัวบุคคลเป็นสำคัญนะคะ คำถามต่อมา กรณีผู้ชนะการเสนอราคา เข้าทำสัญญา แต่ไม่เข้าทำงานค่ะอาจารย์เก่ง โดยอ้างเหตุโควิด จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะจนล่วงเลยกำหนดส่งมอบ หน่วยงานสามารถบอกเลิกสัญญา และทำการจัดหาผู้รับจ้างใหม่ได้เลยหรือไม่ และต้องทำเสนอชื่อ พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน ให้คู่สัญญาเป็นผู้ที่งานหรือไม่ค่ะหลักปกติอันนี้ต้องเป็นหลักปกติเลยค่ะถ้าเกิดว่าเป็น ไม่ไม่เข้าทำสัญญาและเป็นผู้ทิ้งงาน อันนี้เราก็ต้องส่งเรื่องให้ทางประหลัดกระทรวงการคลังหรือมาที่กรมบัญชีกลางเนี่ยพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานสำหรับการที่จะไป เขาเรียกว่าจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ ก็สามารถดำเนินการได้ค่ะตรงนี้คือเขาได้เริ่มทำงานแล้วใช่ไหมคะเออมันต่างกันเนาะอย่างที่เราบอกว่า อันนี้เขาอะทำสัญญาเสนอราคาทำสัญญาแล้วนะแต่ไม่เข้าทำงาน มันจะแตกต่างกับวอนหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนาะที่ ยังไม่ทำสัญญาแต่อ้างว่าติดเหตุโควิดอันนั้นคนละเรื่องกันนะนะคะ อันนั้นอันนั้นเนี่ยไม่ต้องทิ้งงานเพราะอะไรเพราะมันทำสัญญาไม่ได้ แต่เคสเนี้ยมันดันเป็นกรณีที่ทำสัญญาแล้ว ก็อย่างที่จันเก่งบอกเขาว่า เมื่อทำสัญญาแล้วก็ต้องรับผิดชอบในสัญญาและเงื่อนไขที่ตัวเองผูกพันไม่ทำงานก็ตามนั้นเลยค่ะสำหรับการพิจารณาว่าสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือเปล่าเดี๋ยวทางทาง คณะทางกรมบัญชีกลางนะคะทางคณะกรรมการ อนุกรรมการที่พิจารณาเรื่องกันกองการทิ้งงานท่านจะดูเอกสารหลักฐานอีกทีว่าสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือเปล่าอะค่ะ แต่ว่าหน่วยงานก็ต้องส่งมาตามปกติตามที่ระเบียบกำหนดเอาไว้ค่ะคำถามต่อมา กรณีที่คู่สัญญาไม่รับหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาส่วนราชการต้องดำเนินการอย่างไร ส่งไปแล้วนะเห็นแล้วด้วย ไม่รับอะไรอย่างเงี้ย นะคะ เอ่อ โดยหลักการทางกฎหมายแพ่งเนาะ เจตนาที่ส่งออกไปจนถึงตัวผู้รับ โดยหลักการของกฎหมายคือ ก็ถือว่าเจตนานั้นผู้รับเจตนาได้รับทราบเจตนานั้นแล้วนะคะเขาปฏิเสธไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นการแสดงเจตนาที่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย แม้เขาจะปฏิเสธ แต่ผลของกฎหมายมันถือว่าเขาได้รับทราบผลของการแสดงเจตนานั้นเรียบร้อยแล้วค่ะ นะคะ ซึ่งปกติในในเรื่องของการส่งอะค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งหรือทำวิปกครอง ก็จะเขียนวิธีการส่งส่งเราก็ต้องลงทะเบียนไปรษณีย์เออเขาเรียกว่าส่งแบบลงทะเบียนใช่ไหมคะก็ถ้ามีคนรับก็เซ็นมา เราก็ต้องส่งให้มันไปไปตามนั้นนะคะ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนะคะค่ะค่ะ ขอทราบแนวทางการคืนเงินค้ำประกันสัญญา กรณีนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ได้จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชีแล้ว หรือเปลี่ยนชื่อกิจการใหม่ หรือเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นใหม่ หน่วยงานรัฐจะดำเนินการจ่ายเงิน จ่ายคืนเงินหลักประกันสัญญาอย่างไร ถ้ามันเป็นแบงก์การันตีแล้วเขาไม่สามารถเราเราไม่สามารถหาตัวเขาเจอ เราเราก็ส่งคืนแบงก์ค่ะ เดี๋ยวแบงค์เขาก็ไปบอกลูกค้าเขาหรือไปติดต่อลูกค้าเขา แต่ถ้าเป็นเงินสดกบจเคยมีแนววินิจฉัยนะคะว่าถ้าประสงค์จะคืนแล้วหาตัวคู่สัญญาไม่เจอ เขาอาจจะเปลี่ยนอะไรยังไงไหมไม่รู้เดี๋ยวจนสุดท้าย หาไม่เจอก็ให้ทำเรื่องคืนหลักประกัน แต่ว่าให้เอาเงินก้อนนั้นเนี่ยไปทำเจตนาวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์ในพื้นที่นะคะ ก็ถือเป็นการคืนหลักประกันสัญญาเรียบร้อยแล้วนะคะ โอเค ในคำถามนี้หมดทีนี้มีคำถามส่งมาใหม่ 8 ข้อค่ะ เดี๋ยวจินอ่านให้เนาะข้อหนึ่งนะคะ กรณีต่อรองราคาแล้ว ผู้ที่ได้แต้มต่อ ลดราคาลงมายังสูงกว่าเงินงบประมาณนะ และสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้แต้มต่อ ซึ่งทั้งคู่ลดราคามาแล้วยังสูงกว่าวงเงินงบประมาณความหมายคือจะต้องเลือกใครถูกไหมคือคือถ้าสมมตินะคะ อาจินกับพี่เก่งพี่เก่งเนี่ยมีสิทธิ์ SME MIT อะไรก็ไม่รู้แหละ สินไม่มี เราทั้งคู่เกินวงเงินนะคะ ต่อสมมติพี่เก่งชนะเนาะไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นพี่เก่งก็จะเป็นผู้ชนะก่อนถูกไหมคะ พอพี่เก่งชนะปุ๊บ พี่เก่งเกินวงเงินสินก็เกินวงเงินเหมือนกัน ต่อรองกับพี่เก่งก่อนนะลำดับแรก อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งต่อกับสินนะคะต่อกันลำเบียบบอกว่าให้ต่อรองกับพี่เก่งก่อน ต่อรองเสร็จปุ๊บ พี่เก่งก็ยังเกินวงเงิน อ่าสเต็ปต่อมาคราวนี้ยเรียกสินกับพี่เก่ง เข้าไปต่อรองทั้งคู่ พอต่อรองทั้งคู่ปุ๊บเราก็ยังเกินวงเงินทั้งคู่นะ ทั้งคู่เลยค่ะ ถ้าถ้าถ้าคราวนี้ใครต่ำกว่านี่ชนะเลยนะ แต่พระเอิญคำถามบอกว่า ทั้งคู่ลดราคา แต่ก็ยังสูงกว่าเงินงบประมาณทั้งจินกับพี่เก่งก็ยังเกินเงินงบประมาณทั้งคู่ เคสเนี้ย มันไม่มีเงินนะคะ มันจะไปยังไงล่ะ สุดท้ายระเบียบบอกว่าถ้าไม่มีเงินเพิ่ม ถ้ามีเงินเพิ่มไม่ติดนะก็ไปขอเงินเพิ่มนะคะ แต่ถ้าเกิดมันไม่มีเงิน สุดท้ายมันต้องยกเลิกค่ะ มันไปต่อไม่ได้ เพราะมันเงินไม่พอนะคะทีนี้คำถามต่อมากรณีบอกเลิกสัญญาค่ะ แต่ ไม่ได้แก้ไขค่าปรับเป็นศูนย์ก่อนบอกเลิกสัญญา จะต้องคิดค่าปรับผู้รับจ้างหรือไม่อย่างไรคะพี่เก่งคือถ้าเกิดว่าไปบอกเลิกสัญญาก่อน มันคือไม่มีนิติสัมพันธ์แล้วเพราะว่าถือว่าสัญญาจบ แต่กรณีที่ที่จะช่วยเหลือคือต้องยังไม่บอกเลิกสัญญา แล้วไปแก้ไขสัญญาให้เป็นศูนย์แล้วภายหลังจะบอกเลิกสัญญา อันนี้ก็เป็นเรื่องของแนวทางที่มีแนววินิจฉัยค่ะ ราะฉะนั้นเคสนี้ถือว่าสัญญาณนั้นจบแล้วไม่มีอิทธิสัมพันธ์แล้ว อีกค่าปรับปกติเลยอ่าเขาเรียกว่ารูปหลังแล้วตบหัว คือรูปหลังคือให้ค่าปรับเป็นศูนย์ก่อน เสร็จปุ๊บตบหัวเลยบอกเลิกสัญญา แต่ต้องอย่างที่บอกอย่างที่พี่เก่งบอกนะคะ ต้องแก้ไขสัญญาก่อนนะ ไม่อย่างนั้นสัญญา มันไม่มีนิติสัมพันธ์แล้ว มันก็จะแก้ไขสัญญาไม่ได้แล้วนะคะ คำถามต่อมา หากค่าปรับระหว่างงวดที่หน่วยงานหักเป็นรายได้แผ่นดินแล้วนะคะ แล้วก็ถ้าพิ่าาแล้วว่าได้ตามว693 ด้วยค่ะ ค่าปรับสามารถขอคืนได้ กระบวนการขอคืน หน่วยงานต้องดำเนินการอย่างไรนะอันนี้เป็นเรื่องของระเบียบเบิกจ่ายในในในเรื่องของการถอนคืนปกติเลยค่ะ เพราะถือว่าเป็นกรณีที่เรามีการแก้ไขสัญญา แล้วก็ไปทับระยะเวลาที่มีการหักค่าปรับนำคืนนำส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดินนะคะ อันนี้คือขอถอนคืนปกติเลยค่ะ ได้ไม่ได้เอาเงินคืนจากคลังมาได้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องของถอนคืนรายได้ทั้งหมดเลยนะคะถือว่าเรามีการแก้ไขสัญญาแล้วค่าปรับตรงนั้นเขาไม่เสียเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้คืน ค่ะ อันนี้คือกรณีสัญญายังไม่จบนะคะค่ะค่ะ ข้อสี่ค่ะคำถามที่สี่กรณีการต่อรองราคาครั้งที่สองสมมติงบประมาณหนึ่งร้อยบาท ผู้เสนอราคากอไก่เป็น S บวก M เสนอราคามาที่หนึ่งร้อยหนึ่งบาท ขอไข่เสนอราคาเป็น S อย่างเดียว ขอไข่ S อย่างเดียวนะเสนอราคามาที่99บาทค่ะ แล้วก็ผู้เสนอราคาทั่วไปอยู่ที่88บาท แสดงว่าผู้ชนะการเสนอราคาคือผู้เสนอราคาทั่วไป88บาทถูกต้องไหมคะอ่เดี๋ยวก่อนนะอีกคำถามหนึ่งบาทคือราคาต่ำสุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดก่อนว่าเดี๋ยวคิดให้แล้วพี่เก่งพูด x s บวก บวก M เนี่ย สามารถเสนอราคาได้คือ สูงกว่า 18 บาท 15เปอร์เซ็นต์อ่า อ่าเป็นเท่าไหร่น้องจิ๋เดี๋ยวนะคะ แป๊บหนึ่งนะหาเครื่องคิดเลขก่อน88 คูณ 15อ่ามี 15 เนาะคูณ 15เปอร์เซ็นต์เท่ากับ ลบ นี่คิดกันสดๆเลย 74.8 โทษทีค่ะ มันต้องบวกอีก 13 เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โทษที คิดผิดคิดผิดมันลบไม่ใช่บวกค่ะ มันต้องบวกมันไม่ใช่ลบแปดสิบแปดคูณสิบห้าคูณสิบห้าเปอร์เซ็นเท่ากับอ่ะแล้วก็บวกบวกแปดสิบแปดเท่ากับหนึ่งร้อยหนึ่งจุดสองหนึ่งร้อยหนึ่งอ่าหนึ่งร้อยหนึ่งจุดสองอ่า เพราะฉะนั้นใน S บวก M เมื่อกี้คือหนึ่งร้อยบาทถูกต้องเกินสิบห้าเปอร์เซ็นถูกต้อง แล้วก็ S อย่าง S บวก M เอสอย่างเดียวเก้าสิบเก้าอ่าค่ะก็ทั่วไปแปดแปดสิบแปด เพราะฉะนั้น S บวก M เนี่ยเขายังไม่เกินร้อยละสิบห้าเขาเสนอเสนอมาหนึ่งร้อยบาทเขาก็จะเป็นลำดับที่หนึ่งนะคะ S เอสเฉยๆอ่าเอสเปอร์เซ็นต์ค่ะ ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เกินค่ะไม่เกินเกินก็เป็นลำดับที่สองแล้วก็ทั่วไปเป็นลำดับที่สามค่ะ แต่เผอิญว่าเคสนี้อย่างที่บอก S บวก M เนี่ยเขาดันเกินวงเงินไปหนึ่งบาทเพราะราคา100ถูกวงเงินมี100ใช่ไหมคะ S บวก M เสนอราคามาที่101ต้องต่อรองก่อนนะเคสเนี้ย อ่าอ่าโอเคถ้าเกิดต่งมี มีหนึ่งร้อยค่ะ งบประมาณมีหนึ่งร้อย S บวก M หนึ่งร้อยหนึ่งบาทค่ะอ่า เพราะนั้นเขาเป็นผู้ชนะใช่ แต่เขาเกินวงเงินงบประมาณ เพราะนั้นต้องต่อรองก่อนนะ ถ้า S บวก M ยอมลดราคาลงมาเป็นหนึ่งร้อยชนะ แต่ถ้าเกิดยังยืนยันราคาที่หนึ่งร้อยหนึ่ง เขานี้เรียกทั้งก็ไก่ทั้งขอไข่อะไรเงี้ยสิบเปอร์เซ็นต์ใช่เราสามารถจ้างได้หรือเปล่าใช่ถ้าคิดว่าหนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ย นะคะ ซึ่งมันไม่เกิน 10%ของวงเงินก็ประมาณ ถ้าเห็นว่าไปต่อได้ ก็ก็จ้าง S บวก M คนนั้นได้ แต่ถ้าบอกไปต่อไม่ได้แล้ว ก็เรียกเสนอราคาใหม่ โดยเอาแต้มต่อติดมาด้วยนะ ถูกต้องใช่ค่ะ เพราะนั้นอย่างที่บอกว่า ถ้ามันไประเบียบมันใช้คำว่า ถ้าไม่เกินดอลลาร์สิบและเป็นราคาที่เหมาะสม แต่ต้องวงเล็บว่าเราต้องมีงบประมาณในส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมานั้นด้วยนะคะ กรณีหมดสัญญาแล้วค่ะ แต่ส่งงาน แต่ส่งมอบงานงวดหนึ่งยังเหลืออีกสี่งวด ต้องแก้ไขสัญญาก่อนไหมคะน่าจะเป็นคำถามของวอลหกเก้าสามพอดีมันมันมาในข้อเดียวกันเมื่อกี้นะกรณีหมดสัญญาแล้ว แต่ส่งงาน แต่ส่งมอบงานงวดหนึ่งยังเหลืออีกห้างวด ต้องแก้ไขสัญญาก่อนไหมคะ มีค่าปรับหรือยังอะคือคือถ้าถ้าให้สินเดาคำถามนะ คงประมาณว่าส่งงานงวดหนึ่งแล้วมีค่าปรับแล้วให้เดานะคะ แล้วยังเหลืออีกห้างวด ซึ่งมันยังไม่ถึงวันสุดท้าย ต้องแก้ไขสัญญาก่อนไหมคะพี่เก่ง ค่ะก็เข้าเงื่อนไขว่ามีค่าปรับจริง ๆ แล้วเนี่ยว693 เนี่ย พอสัญญานั้นมีค่าปรับเกิดขึ้นเนี่ยสามารถแก้ไขสัญญาได้ โดยที่อาจจะเอาตัวเงื่อนไขในว .693 มาเขียนไว้ในสัญญาเป็นข้อๆ ก็ได้ค่ะ เพราะสุดท้ายเราไม่รู้ว่างวดสุดท้ายเนี่ยเขาจะส่งได้ก่อนวันยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือหลังวันยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะฉะนั้นถ้าข้อเท็จจริงอันนี้ยังไม่ชัดอาจจะเขียนเผื่อไว้เป็นเงื่อนไขว่ากรณีกรณีที่หนึ่งส่งมอบก่อนประกาศยกเลิกช่วงค่าปรับจะคิดในอัตราเท่าไหร่ นะคะ แล้วก็ช่วงที่สองหรือกรณีประกาศเขาเรียกส่งมอบงานงวดสุดท้ายได้หลังวันประกาศยกเลิก ก็เขียนตามเงื่อนไขตามวอ693 ค่ะ แล้วพองวดสุดท้ายเนี่ยพอมีการส่งมอบแล้วการคำนวณค่าปรับจริงๆอ่ะเราก็คณะกรรมการก็จะไปคำนวณค่าปรับตรงนั้นละค่ะ ว่าสุดท้ายแล้วค่าปรับในสัญญาเนี้ย ต้องต้องจาเท่าไหร่เป็นสีเขียวเท่าไหร่เป็นสีแดงเท่าไหร่ตามที่พี่เก่งบอกไปถูกไหมคะ ก็แก้ไขเป็นระหว่างงวดแล้วก็เขียนเงื่อนไขเพิ่มเติมไว้ อาจจะเพิ่มเป็นวักสองวักสามเลยก็ว่ากันไปนะคะ คำถามที่ห้าการแก้ไขสัญญาตามมาตรการช่วยเหลือว9า6 9 3ไม่ต้องรอการส่งมอบงานสุดท้ายก่อน แล้วก่อนการตรวจรับค่อยแก้ไขสัญญาหรอคะ เนื่องจากการปฏิบัติงานจริง เมื่อแก้ไขสัญญาให้ตั้งแต่หนังสือเวียนออกเรื่องค่าปรับเป็นศูนย์ คู่สัญญายิ่งทำงานล่าช้าไปอีก เพราะถือว่ายังไงอัตราค่าปรับก็เป็นศูนย์พี่เก่งบอกไปแล้วเนาะว่าถ้าช้าจริงๆทำไมเราถึงไม่พิจารณาบอกเลิกสัญญา ถ้างานมันเหมือนเหมือนเคสคำถามก่อนที่จะเบรกอะค่ะ ที่บอกว่า คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบงานได้อย่างแน่แท้ตามมาตรา103วรรคหนึ่งวงเล็บสอง ถ้ามันเข้ากรณีที่แบบผู้ประกอบการแบบฉันไม่มาสัอย่างในเมื่ออีกร้อยวันสองร้อยวันสามร้อยวัน ฉันก็ได้ค่าปรับเป็นศูนย์ ถ้าเขาไม่ทำงานแล้วเราเตือนเขาอะค่ะทวงถามทักท้วงตักเตือนเร่งรัด แล้วเขาไม่ทำ มันก็เป็นเหตุในการบอกเลิกสัญญาได้นะคะ มันเราอาจจะไม่ต้องรอจนแบบมีมีคนบ่น ตอนที่ออกสถานการณ์ฉุกเฉินมันมันขยับ มันบอกเมื่อไหร่มันจะยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพอหกเก้าสามมันวิ่งตามมีสถานการณ์ฉุกเฉินตลอดเลย มันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย เราก็เราก็พิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วกันค่ะ เราก็ไม่ควรจะปล่อยให้งานมันล่าช้าออกไปนะคะ อยากทราบแนวทางปฏิบัติตามวหหนนึึ่่งงสี่ค่ะสำหรับผู้ค้าทั้งใหม่และเดิม อ่ะพี่เก่งทวนอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะ คือถ้าวอหนึ่งหนึ่งสี่เป็นผู้ค้าเดิมเนี่ยเขาลงทะเบียนในระบบ EGP คือทุกคนต้องลงในทะเบียนในระบบก่อน ถึงจะใช้ข้อมูลที่เราดึงข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ได้ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าณตอนนี้ข้อมูลเท่าที่คุยกับระบบนะคะ ถ้าวันที่เขายื่นข้อเสนอเนี่ยถ้าข้อมูลเขาอัปเดตที่เขาขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมันจะดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์มาให้ แล้วก็การเสนอราคาก็คือไม่ต้องแนบแล้วนะคะ แต่บางกรณีถ้าผู้ค้าบางบางรายเขาไม่อัปเดตข้อมูลตัวเองอะคะ่ะ ในระบบจะไม่ให้ไปต่อจะจะต้องให้เขาแนบเอกสารที่เป็นข้อมูลใหม่ ถึงแนบแล้วถึงจะเสนอราคาได้เพราะฉะนั้นระบบเขาจะ มีการแจ้งค่ะ ถ้าเกิดว่าระบบบอกให้ไปต่อได้ แสดงว่าข้อมูลที่ดึงเป็นข้อมูลที่ที่ถูกต้องแล้วไม่ต้องอัปเดตอะไรแล้ว แต่ว่าข้อมูลไหนที่ยังไม่อัปเดต ระบบจะไม่ไปต่อให้ แล้วก็ให้ผู้ค้าแนบถึงจะไปต่อในเรื่องของการเสนอราคาได้ค่ะ ค่ะ คำถามสุดท้ายของที่ส่งมานะคะว69ในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างกับระบบ EGP ใช้กับหน่วยงานภายนอกกับหน่วยงานไหนบ้างเท่าที่คุยนะคะ ใช้กับทุกหน่วยงาน ก็คือเพียงคือจริง ๆ ต้องบอกก่อนว่า ต้องให้หน่วยงานเขามาคุยกับทางระบบว่าเขาจะเชื่อมโยงกันแบบไหน นะคะ คือจริงๆเปิดหมด อย่างอย่างของท้องถิ่นเนี่ยจะถามเลยว่าของท้องถิ่นต้องเชื่อมโยงต้องไปลงอีลาแอดเหมือนเดิมไหม หรือต้องมาลง EGP คือณวันนี้ถ้าเขายังมี 2 ระบบเนี่ยเขาก็ต้องลงก่อนนะ ถ้าเกิดว่ายังไม่มาคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวทางระบบว่าเขาจะเอาข้อมูลตรงไหนเชื่อมโยงกับ EGP ยังไงนะคะเขาก็ยังทำระบบเดียวหรือ 2 ระบบที่มันเชื่อมโยงกันไม่ได้ เพราะนั้นโดยโดยณวันนี้นะคะ ต้องบอกก่อนว่าถามหลักการว่าใช้กับหน่วยงานไหนบ้าง มันใช้กับทุกหน่วยงานเพราะมันเป็นหลักการทั่วไป แต่การที่หน่วยงานจะเอาระบบตัวเอง ทำที่ระบบตัวเองนะคะ แล้วมาเชื่อมโยงกับ ECP ได้ ต้องเข้ามาคุยกับทางระบบก่อน เป็นตอนนี้ยังทำเป็นกรณีเป็นรายหน่วยงานอยู่นะคะ ก็คือต้องมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เปิดเป็นการทั่วไปที่สามารถเชื่อมอัตโนมัติอะไรประมาณเนี้ย นะคะเพราะนั้นใช้กับทุกหน่วยงาน หลักการคือใช้กับทุกหน่วยงาน แต่ต้องมาหลักลึกๆเนี่ยค่ะไม่แน่ใจ เพราะว่าระบบเขาก็บอกแค่ว่าต้องดูก่อนว่าถ้ามันยังไม่เปิดทุกอันที่มันเหมือนกัน คือถ้าระบบเขายังไม่มีข้อมูลที่ตรงกับ e c p เขาก็ยังต้องลงสองที่เหมือนเดิมนะ แต่ถ้าเกิดว่าระบบของเขาสามารถเชื่อมอะไรยังไงกันได้เนี่ยนะคะก็ก็ก็มาคุยกับ e c p ซึ่งอันนี้ต้องต้องบอกก่อนว่า มันใช้กับทุกที่ แต่จะเชื่อมโยงได้ยังไงเนี่ยต้องคุยกับทางกองระบบนะคะ ว่าจะเชื่อมโยงกันแบบไหน โอเค ในคำถามในส่วนที่ส่งมาให้ก่อนหน้านี้ กับที่ส่งมาเป็นคำถามสดในวันนี้นะคะ ได้ตอบหมดแล้วยังเหลือเวลาประมาณสัก15 นาทีนะคะ มีพี่พี่คังเขตคังจังหวัดท่านใดนะคะ อยากจะเปิดไมค์ซักถาม นะคะยังไม่ยังไม่เข้าใจในประเด็นไหนหรือยังไม่เคลียร์ในประเด็นไหน เปิดไมค์ทางทางทางโฮสได้ได้เปิดให้แล้วถูกไหมคะ แล้วก็ท่านถ้าเกิดว่าท่านเปิดไมค์ได้เลย หรือไม่ก็จะเป็นยกมือแล้วเดี๋ยวจินเรียกชื่อให้จังหวัดให้แล้วก็ค่อยถามก็ได้นะคะ ยังมีเวลาประมาณ 15 นาที เชิญได้เลยค่ะ มีไหมคะ เจอกันทั้งทีจะได้หารือกัน ว่า เอ๊ะ ประเด็นไหนยังข้องใจประเด็นไหนที่แบบมันใช่ไหมฟังตั้งแต่เก้าโมงมาติยังพูดไม่เคลียร์เลย พี่เก่งก็ยังไม่เคลียร์เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ยังมีประเด็นที่อยากจะชัดๆ อีกสักทีจะได้ไปชี้แจงชี้แนะ กับหน่วยงานในในพื้นที่การดูแลของพี่สำนักงานคังเขตคังจังหวัดเนี่ยเราก็ยินดีนะคะ หรืออาจจะเป็นประเด็นที่อาจจะไม่ใช่หนังสือเวียนสองฉบับนี้เนาะอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆที่อยากจะให้เราอธิบายให้เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ยินดีที่จะให้ถ้าเกิดมันมีแนวคำนิสัยอย่างที่พี่เก่งบอกว่าเดี๋ยวไอ้ตัวที่เป็นค่าควบคุมงาน เดี๋ยวพี่เก่งจะให้ทางทางศูนย์ฝึกอบรมมานะคะทางสพบเนี่ยส่งไปเป็นเป็นไฟล์ไปให้จะได้เป็นแนว วตอบว่าค่าคุมงานจ่ายยังไงจ่ายแบบไหน จะได้ชี้แจงเพราะตอนนี้มีปัญหามากเลยว่าต้องจ่ายเป้าจ่ายขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ จะได้เอาไปชี้แจงกับหน่วยงานได้เนาะเขาจะได้ปฏิบัติงานได้ มีไหมคะ ไม่มีเลย ไม่มีเลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะ ถ้าไม่มี ถ้าไม่มีโอเค ถ้าไม่มีไม่ตอนบ่ายก็ยังมีไม่เป็นไรยังมี พี่สามารถนะคะ ซึ่งเนี่ยมีคนบอกมาอย่างหนึ่งในข้อคำถามนะไม่ไม่ไม่ไม่ได้ถามนะคะ บอกบ่นมาว่า อยากให้เปิดช่องทางในการติดตามอุทธรบอกพี่สามารถเลยค่ะ ตอนบ่าย โอเค มีมีหนึ่งจังหวัดค่ะ จังหวัดอะไรเอ่ย สมุทรปราการ เชิญเลยค่ะ พี่สนไม่รู้พี่หรือน้อง คุณซาลินยาเชิญเลยค่ะ เชิญเลย เปิดไม้ได้เลยค่ะ เปิดไม่ได้เลยนะคะ หรือมือโดน มือเฉยเฉยมือโดนเฉยเฉยอะไรเงี้ยไหมคะสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ไม่เป็นไรอาจจะไหมไม่ขึ้นมาแล้วไหมอายังค่ะ ยังงั้นถ้าไม่มีคำถามนี่ อยากได้ข้อเสนอแนะเนาะเผื่อท่านอยู่คลางจังหวัดนะคะ หรือคลางเขตเนี่ย บางทีเจอปัญหาหรืออะไรที่ที่อยากจะเสนอแนะให้กรมอะค่ะ ดำเนินการในเรื่องอะไรบ้าง อันนี้เรายินดีรับฟังนะคะ ถ้าพี่ ๆ หรือท่านใดมีข้อเสนอแนะค่ะ เสนอแนะ เพราะว่าเดี๋ยวกฎหมายเราจะครบ 5 ปีแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวต้องมารีวิวกฎหมายซึ่งอยู่ระหว่างทำหลายๆเรื่องนะคะ รวมถึงการแก้ไขปัญหาอุทธรณ์ที่ แต่ก็ยังไม่รู้นะคะว่ามันจะสำเร็จไหมก็อยากจะให้อุทธรณ์มันลดลง ให้มันน้อยที่สุดให้เหลือแต่อุทธรณ์ที่มันเป็นอุทธรณ์ที่สุดจริตจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในระหว่างการแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องให้ทางพี่ๆที่ทางเขตทางจังหวัดต้องมาอึดอัดใจในการตอบคำว่า ทำไมกรมพินาล่าช้าจังอะไรเงี้ยค่ะซึ่งต้องบอกก่อนว่าทุกวันนี้มันเยอะจริงๆ มีประเภทแบบแบบ ขี้แพ้ชวนตีก็เยอะแพ้แล้วอุทธรอยู่ท้ายๆ ก็ยังอุทธรก็มีอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปแก้ไขปัญหาในส่วนนั้นนะคะ ทางทางผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็จะต้องแก้ปัญหาในส่วนนี้แน่ๆแต่ว่าอาจจะต้องรอเวลาสักเล็กน้อยว่าจะต้องแก้อย่างไรรวมถึง ระเบียบตรงไหนที่ยังไม่ชัดเจน ระเบียบตรงไหนที่อยากจะให้ปรับกฎหมายตรงไหนที่ หรือวิธีปฏิบัติอะไรที่มันยังไม่มี นะวันนี้อย่างเช่นเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิง เรื่องอาหารกลางวัน อะไรพวกนี้เรามีมาให้แล้วใช่ไหมคะ อยากจะให้มีอะไรบ้าง หรือวิธีปฏิบัติที่ ไปฟังมาจากในพื้นที่แล้ว มันเกิดปัญหาส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคเนี่ยอาจจะปฏิบัติไม่เหมือนกัน อาจจะต้องมีแนวทางอะไรให้มันเป็นแนวทางชัดๆ สำหรับเรื่องใดเป็นการเฉพาะอะไรเงี้ย เรายินดีรับฟังนะคะที่จะเอาไปเสนอผู้บริหารเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการแก้ไข หรือเพิ่มเติมปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของเราให้ดีขึ้น จะได้จะได้อย่างน้อยๆเนาะถ้าเกิดว่าทางพี่ๆคลังๆช่วย ชี้แจงแนะแนวทางเดินทางให้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากจากภูมิภาคก็จะน้อย ปัญหาที่เข้ามาสู่กรมมันก็จะน้อยเช่นเดียวกัน จะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่น ที่มันมันจะต้องแบบพัฒนากฎหมายหรืออะไรเงี้ยค่ะมันเรื่องพวกข้อหาลือเรื่องของอุทธรณ์เนี่ยถ้ามันน้อยลงได้เนาะมันก็จะเป็นข้อดีกับกับส่วนอื่นๆต่อไปนะคะ เราเรายินดีที่จะรับฟัง ส่วนถึงเวลานั้นจริงๆ ก็คงจะมีเวทีอีกทีนึงนะคะ ที่จะ รอรับฟังเห็นมีอ่ะเหมือนมือโดน มีคำถาม มีไหมคะ มีคำถามมาในไลน์นะคะ ค่ะ ถามว่าช่วงรับประกันความชำรุดบกพร่อง หน่วยงาน ลิบหลักประกันสัญญาแล้วจะนำเงินประกันดังกล่าวมาซ่อมแซมได้ได้เลยหรือไม่ หรือว่าต้องขอตั้งงบประมาณมาใหม่คะ อันนี้น่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับของกองกฎหมายอะค่ะ ที่เขาจะมีในเรื่องของเงินบูรณะทรัพย์สินนะที่จะสามารถเอามาดำเนินการได้อะค่ะ ซึ่งตรงนั้นอาจจะต้องดูรายละเอียดในตัวของที่กองกฎหมายเบิกจ่ายเงินอีกทีอะค่ะค่ะค่ะแล้วก็มีคำถามอีกนะคะ สอบถามเรื่องเคส ต่อรองราคาครั้งที่สองอีกครั้งค่ะกรณีการต่อรองราคาครั้งที่สองงบประมาณหนึ่งร้อยบาท ผู้เสนอราคา SME เสนอ อ๋อโอเคโอเค เหลือคำถามนี้ทุกจิตลืม อ่านี้ค่ะ ถ้าถ้าให้เป็นคำถามนี้คือ ต่อรองราคาครั้งที่สองนะคะ ราคาหนึ่งงบประมาณหนึ่งร้อย S บวก M เนี่ย ต่อรองแล้วก็ยังเกินวงเงินเอ่อ S อย่างเดียวเก้าสิบเก้าแล้วก็ทั่วไปแปดสิบแปดทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าแล้วใครจะเป็นผู้ชนะฉันแสดงว่าเนี่ยครั้งที่สองแล้วไอ้ S บวก M โดนตัดแน่ๆถูกไหมเพราะมันเกินวงเงินถูกไหมคะ มั่งแก เมื่อกี้บอกว่าเท่าไหร่นะนี่คือสิบเปอร์เซ็นเดี๋ยวต้องหาสิบเปอร์เซ็นก่อน แป๊บหนึ่งนะแปดสิบแปดแปดสิบแปดคูณสิบเปอร์เซ็นเท่ากับแปดสิบแปดเก้าสิบหกอ่ะใช่ค่ะ เพราะถ้าเป็น อ่ะอย่างนี้นะ วงเงินหนึ่งร้อยบาทนะคะ s บวก m หนึ่งร้อยหนึ่ง s อย่างเดียวเก้าสิบเก้าต่ำสุดทั่วไปคือแปดสิบแปดเราก็ต้องครั้งอันนี้คือครั้งที่สอง พอครั้งที่สองปุ๊บการต่อรองก็ยังบวกแต้มต่อให้อยู่ ทีนี้ต่ำสุดอยู่ที่ 88พอ88ปุ๊บก็ต้องดูว่า 10%มันเท่าไหร่ 10%ของ 88 ก็คือ 96.8 S อย่างเดียวเกินค่ะเพราะ99อ่าแต่ S บวก M เนี่ยมันอยู่ที่ 100 1.2เขาไม่เกิน 10 แต่ทีนี้มันเกินวงเงินไงคะพี่เก่งพอมันเกินวงเงินอย่างที่พี่เก่งบอกว่าไปดูก่อนนะ S บวก M คือกอไก่เนี่ยยังเป็นผู้ชนะนะคะ เพราะเขาไม่เกินแต่ทีเนี้ยด้วยความที่มันเกินวงเงินถูกไหมถ้าเราจะไปต่อรองแล้วเราไม่แสดงว่าเราไม่มีเงินเพิ่มแล้วพอไม่มีเงินเพิ่มปุ๊บ S บวก M ก็เกินวงเงินเพราะเงินมีร้อยเดียว นั่นก็เท่ากับว่าไอ้99 เนี่ยก็เกิน 10%มันก็จะเป็น 88 นี่แหละค่ะ เป็นผู้ชนะ อันเนี้ยอ่ะเดี๋ยวให้พี่เก่งดูอีกทีนะคะ คือคือเราต้องการต่อรองเนี่ยมันดูมันดูสเต็ปที่ 2 คือดูในส่วนที่เป็นแต้มต่อด้วย แล้วครั้งที่สองเนี่ยก็ยังเกินวงเงิน อ่านะคะ แปดสิบแปดเป็นผู้ชนะใช่ไหม ถ้าถ้าถ้ามองแค่ข้อมูลเท่านี้ใช่ค่ะ อ่ะ งั้นเอางี้นะคะ พอดีมีความเห็นสองคนไม่ตรงกันเล็กน้อย พี่เก่งว่าเอกจะต้องยกเลิกไหมงั้นคำตอบนี้นะคะ เดี๋ยวจินขอเอาไปเคลียร์กันก่อนว่าสุดท้าย88จะชนะหรือสุดท้ายจะต้องยกเลิก เดี๋ยวให้คำตอบ เดี๋ยวฝาก พี่สามารถขึ้นมาตอบให้ให้ให้ตอนบ่ายนี้นะคะ เดี๋ยวขอไปคุยกันแล้วก็เดี๋ยวไปเคลียร์ว่า มันจะต้องไปตามระเบียบหรือต้องไปยังไง แล้วเดี๋ยวให้พี่สามารถมาตอบคำถามให้ในตอนบ่ายนะคะ อันนี้ขอเก็บประเด็นกลับไปก่อนนะคะ มีคำถามเพิ่มอีกไหมคะ ไม่มีแล้วนะคะโอเค ถ้าไม่มีแล้วก็เหลือประมาณ 5 นาที ก็จะขออนุญาตเราสองคนก็อาจจะต้องขออนุญาตชี้แจงทำความเข้าใจในส่วนของหนังสือเวียนนะคะ แล้วก็ประเด็นต่างๆ ซึ่งบางท่านอาจจะมองว่า เอ๊ะในช่วงเวลานี้ ทางกรมจะมีหนังสือเวียนอะไรใหม่ ๆ ออกไปอีกบ้างไหม นะคะ มันก็คงจะมีอยู่บ้างเรื่อยๆสำหรับกรณีที่จะต้องออกเป็นแนวทางปฏิบัติ เฉพาะเรื่องเฉพาะทางนะคะ ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าที่ที่เราออกบ่อยๆไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรนะ ด้วยความที่หลักปฏิบัติมันอาจจะไม่เหมาะสม เหมือนที่คนชอบว่าพรบเราอะค่ะว่า ตัดเสื้อตัวเดียว ตอนที่เราออกหนังสือเวียนออกพวกนี้เป็นการตัดเสื้อให้มันเหมาะกับวิธีปฏิบัติเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีการตัดเสื้อผ้าบ่อยหน่อยอะไรเงี้ยนะคะ ก็อาจจะต้องทำความเข้าใจร่วมกันอยู่บ้าง ก็ถ้ามันเป็นประเด็นสำคัญสำคัญเนี่ยเราก็ทำความเข้าใจกันอยู่เรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นหนังสือเวียนที่ไม่ได้มีความเข้าใจอะไรยากมากมายเนี่ยก็อาจจะ เป็นการที่แค่สอบถามกันเบื้องต้นนะคะ เพราะนั้นในส่วนภาคเช้าที่เป็นเรื่องของสื่อเวียนกับเรื่องของคำถามเนี่ย เราสองคนนะคะ สุธาสินีศรีมรศักดิ์แล้วก็ทัศพรรักอยู่นะคะ เราสองคนก็อาจจะขอจบ การนำเสนอแล้วก็การชี้แจงข้อเท็จจริง ในแต่เพียงเท่านี้แต่ถ้าเกิดว่าท่านใดยังมีคำถามประเด็นอะไรจะถามหรือจะส่งมายังไงในภายหลัง ก็ยังยินดีจะตอบคำถามให้หรือจะเป็นในภาคบ่าย ส่วนคำถามที่เก็บไปเดี๋ยวเดี๋ยวฝากภาคบ่าย ยังไงมีคำตอบให้ท่านแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะฝากอาจารย์สามารถขึ้นมาตอบคำถามให้ท่านอีกทีหนึ่งนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะขอบพระคุณทางท่านคังเขตคังจังหวัด แล้วก็จะพี่ๆทั้งหลายที่รับฟังเรามาอยู่ท้งจนถึงบัดนี้นะคะ ก็เรายังยืนยัน ันนะคะว่ามีอะไรที่มันเป็นประเด็นปัญหา เรายังยินดีตอบคำถามอาจจะช้าบ้าง อาจจะไม่ทันใจบ้างอันนี้ต้องขออภัยเพราะว่าที่ที่ส่วนกลางก็จะมีเรื่องวุ่นวายอยู่ตลอดเวลา ก็ยังยินดีให้คำถามให้คำตอบ สำหรับทุกคำถามอยู่เช่นเดิมนะคะ เราสองคนต้องกล่าวคำว่าขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะ ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะคะสำหรับประเด็นคำถามถ้าท่านใด ยังมีข้อสงสัยสามารถส่งไปในแปะที่ลิงก์ในไลน์กลุ่มได้นะคะ เดี๋ยวทางทีมเจ้าหน้าที่จะส่งให้ท่านวิทยากรนะคะ